بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين ه ب ي ب ن ا ل م ص ط ف ى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอชูกรต่อเราสุภานุวัตลานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเหตุฉุกเฉินนะครับทำให้เราเจอกันสองครั้งในวันนี้นะครับก็เป็น เรื่องที่จะว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้นำเสนอในสิ่งที่ใกล้เคียงกับเรื่องราวที่ได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ถ้าบทเรียนเมื่อสักครู่นะครับ ใครที่มาทันนะครับที่เรียนอันกราดในช่วงชั่วโมงแรกนะครับ ก็จะเห็นว่าเรากำลังพูดคุยกันถึงในเรื่องราวของบรรดาผู้ศรัทธา ที่อัลลอฮฺสุบดาบอกว่าคนเหล่านี้ เป็นมุมินูนะฮักก็เป็นผู้ศรัทธาโดยแท้ เป็นผู้ศรัทธาโดยแท้ก็คือศรัทธาแล้ว ในหัวใจของเขาเป็นคนที่มีความศรัทธา แต่ว่าพวกเขาก็จะยังถูกทดสอบอยู่ไปเรื่อยๆนะครับมนุษย์ทุกคนต่างถูกทดสอบจนกระทั่งเขาตายนะครับ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติของชีวิตของเราที่ว่าไม่ว่าเราจะบรรลุความศรัทธามากน้อยเพียงใดก็ตาม นั้นความการทดสอบก็จะยังคงมีขึ้นเรื่อยๆนะครับ บุคคลที่มีการถูกทดสอบอย่างมาก ถูกทดสอบอย่างมากก็คือบุคคลที่มี อีหมานอย่างมาก ก็คือถ้าเราซูลซอยสลัมยิ่งยิ่งคนที่มีอีหมานมากเท่าไหร่ การทดสอบของลอสุภาตาลาก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นมากขึ้นเท่านั้น แต่นั่นหมายความว่าไงครับ หมายความว่า สิ่งที่จะได้รับหรือรางวัลหรือผลตอบแทน จะจำเป็นจะต้องได้รับจะก็จะเพิ่มขึ้นไปตามฐานะของการผ่านทดสอบเหล่านั้น ซึ่งสิ่งที่เราจะเข้าใจ ว่าการผ่านทดสอบหรือการที่ได้รับรางวัลในสิ่งต่างๆเหล่านั้นคืออะไร นั่นก็คือ ผลรางวัลที่ผู้ศรัทธาจะได้รับ ในครั้งหนึ่งท่านรอซูลซอนสลัมได้ถูกถาม ได้ถูกถามว่า อะไรคืออีมานท่านรอซูลได้ถูกถามว่า ฉันจะอีมานอย่างไรท่านรอซูลตอบได้คำสั้น ๆว่าอัลอีมานุฮัวอัสซาบรุการอีมานก็คือการอดทน ราะฉะนั้นในความหมายของท่านรอซูลซอซามนั้น ไม่ได้แปลว่าสองอย่างนี้เป็นสิ่งเดียวกัน แต่หมายความว่าอีหมานจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่อดทนนั่นหมายความว่าอีหมานจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่อดทน คนจะเป็นมุมินที่แท้จริงไม่ได้ ถ้าถ้าเขาไม่ใช่ผู้ที่มีความสบารมีความอดทนต่อรัศมีนะมีความอดทนในสิ่งที่เราส่งทดสอบเขา เพราะฉะนั้นเวลาเราทำความเข้าใจเนี่ย เราเข้าใจง่ายๆว่าความ อดทนเนี่ยรางวัลของมันมีอยู่แล้วนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเวลาเรามุ่งหวังรางวัลเรา มุ่งหวังแน่นอนมุ่งหวังในสิ่งที่ยาวนานก็คืออาคิรอแต่ในขณะเดียวกันการอดทนไม่ได้มีรางวัลเพียงแค่นั้นน่ะเราถ้าเราซูลบอกว่าถ้าเราซูลบอกว่ารางวัลของการอดทนสมนุสซาบรูอันจันนะสิ่งที่จะได้รางวัลของความอดทนก็คือสวนสวรรค์ง่ายๆคำตอบง่ายๆคือสวนสวรรค์เพราะฉะนั้น จริง ๆหัวข้อวันนี้ที่ตั้งบอกว่า แล้วสิ่งที่จะได้จากการอดทนคืออะไร ตอบง่าย ๆ เลยก็คือ การตอบแทนของลัสุลาด้วยกับสวรรค์แต่ว่าไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับ เพราะว่าการอดทนของลัสุบาไอ้ขอโทษการอดทนต่อการทดสอบของลัสุบานหัวตาลารางวัลที่จะได้ไม่ใช่เพียงในอาคิรอเท่านั้น ในดุนยาก็มีรางวัลบางอย่าง เช่นการช่วยเหลือของลัสุบาตาลาเราบอกอินอินนัลลอฮะมาอัสซาบิริน ท้จริงแล้วอัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อดทน นั่นหมายความว่าไงครับ หมายความว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยในการที่เราจะสามารถฟันฝ่าการทดสอบของลักษณะที่มันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตของเราเนี่ยเราจะอดทนได้ก็ต่อเมื่อเราอดทนแปลแปลเข้าใจยากแปลเข้าใจยากไหม เราจะอดทนได้ก็ต่อเมื่อเราจะอดทน อ่า ก็ถ้าเราอดทนเราก็จะอดทนได้ นั่นหมายความว่าเราทรงอยู่ร่วมกับเรา แล้วเราทรงช่วยเหลือเรา เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเนี้ย ถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวของ ของอของของบรรดาผู้ศรัทธาในยุคแรกที่เมื่อกี้พูดถึงชาวสงครามบาดาลชาวสงครามบาดาลอัลลอฮฺสุวลาบอกนั่นคือคือผู้ที่เป็นมุมินนะ ที่เป็นมุมินแต่ว่าทำไมครับ แต่ว่าลักษณะของเขาเหล่านั้นเขากำลังถูกทดสอบด้วยกับการให้ไปทำในบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความหวาดกลัว มีความหวาดกลัวที่จะต้องสู้รบกับคนที่เคยกดขี่ข่มเหงพวกเขามาตลอด ชาวมุชริกีนมักกะข่มเหงพวกเขามาถึง 13 ปี ยาวนานแล้วก็มีกองกำลังเข้มแข็งแล้วทำไมครับ เพราะฉะนั้นเมื่อลอสุดาทรงสั่งให้พวกเขานั้นไปสู่การสู้รบกับคนเหล่านี้ พวกเขาลังเล พวกเขาเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะไป ดังนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮาจึงต้องการให้เราได้ทำความเข้าใจว่า เช่นนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะบรรลุไปซึ่งความศรัทธาโดยแท้เนี่ยมันต้องอดทนอย่างไร ในสุราอนอันฟาลอายะที่ 66 นะครับ ก็หาแป๊บอัลลอฮฺสุลาบอกว่า ยาอายุฮันนบีฮัรรดินมุมินีนาอัลลกิตันโอ้บรรดาโอ้นบีเอ๋ยจงเร่งเร้าบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่เป็นมุมินไปสู่การสู้รบ หมายความว่าในการสู้รบ ในการรณรงค์สงครามที่ที่ที่บาดัรนั้น จงเร่งเร้าพวกเขาไปสู่ การจีฮาดในหนทางของลอสุภาณหัวตาลาอียะกุมมินกุมอิชรูนซาบิรูนะยักลิบูมิอาเตนพระองค์บอกว่าอะไรครับ พระองค์บอกว่า ยี่สิบคนที่เป็นซอบิรุน ผู้อดทนยี่สิบคน เมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่ศรัทธาอย่างเดียวมันไม่พอ มันต้องอดทนด้วย เพราะฉะนั้นเราบอกว่า คนอดทนยี่สิบคน ยักลิบูมีอาใจจะสามารถชนะคนสองร้อยได้ จะสามารถชนะคนสองร้อยได้ นั่นคือสิบเท่านะครับ นั่นคือสิบเท่า นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบลาบอกว่ามันจะเป็นไปได้จริง ๆ แม้ว่าเราจะมีคนน้อยเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าเรามีความอีมานหนึ่งเงื่อนไขที่หนึ่งคืออีมานสองคืออดทนอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือเขาเพราะการช่วยเหลือของอัลลอฮฺสุบลาจึงเกิดขึ้นในดุนยา เมื่อกี้เราบอกว่าเฮ้ยสบารมันจะได้ในอาคิรอก็คือสวรรค์ แต่นั้นไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่นั้นในดุนยาอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือ ในดุนยาอัลลอฮ์จะทรงบรรบรรเทาสิ่งต่างๆให้มันเบาบางลงบททดสอบที่ดูแข็งดูหนักหนามุสีบ้าบางอย่างที่มันอาจจะดูยิ่งใหญ่มาก การสูญเสียคนที่รัก หรือการสูญเสียทรัพย์ทั้งหมดในชีวิต บางคนอาจจะเคยปรากฏเคยประสบเรื่องแบบนี้มาแล้ว ซึ่งอัลลอฮฺสุบลาบอกว่าอะไรครับอัลลอฮฺสุบลาบอกว่านั่นแหละ ระองค์จะทรงบรรเทาสำหรับบรรดาคนที่อดทน ถ้าอดทนอัลลอฮ์ทรงบรรเทาให้เบาบางนะครับเช่นเดียวกัน 20 คนที่อดทนอัลลอฮ์จะให้ชนะถึง 200 คน แต่ว่าอัลลอฮ์บอกอัลอา นะคัฟฟัลลอฮุอันกุม เมื่ออดทนแล้ว พระองค์จะทรงตักฟิฟทำให้ลดภาระพวกเขาลงไปอีกวาลีมาอันนฟีกุมดาฟันพระองค์ทรงรู้ว่าในหมู่พวกท่านนั้น มีคนที่มีคนที่ยังอ่อนแออยู่ คืออดทนน่ะแต่ว่าความเข้มแข็งยังน้อย เพราะฉะนั้นฟาอินยากุมมินกุมเมียอาเมียอาตุนซอบิรตุนยาคลิบูเมียอาใจพระองค์จึงบอกว่าพระองค์ลดภาระให้ว่าคนที่อดทนหนึ่งร้อยคนจะสามารถชนะคนที่สาสามารถชนะศัตรูได้ถึงสองร้อยคน เมื่อกี้สิบเท่าเปลี่ยนเป็นสองเท่า เพราะอะไรครับเพราะเราทรงช่วยเหลือเขาด้วยการประทานมาลายกาลงมาเป็นกองกำลังในสงครามบาดาร์ นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าอินนัลลอฮะมาอัสซาบิรินวัลลอฮุมาอัสซาบิรินอัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อดทนถ้าหากว่ามีใจมุ่งมั่นที่จะทำงานน่ะถึงแม้ว่าอุปสรรคมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตาม และเริ่มต้นที่อดเราอดทน เริ่มต้นที่เรามีความมุ่งมั่นน่ะนะครับ ตรงนั้นเองอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ ทำให้เราเห็นว่าสองมุมนะครับ มุมที่หนึ่งผมไม่ต้องพูดก็ได้ว่าเราทรงตอบแทนอย่างไรสำหรับบรรดาผู้อดทนในในสวงสวรรค์ใช่ไหมครับ เพราะสิ่งนี้มีมากมายในหลากหลายสุรลองไปอ่านดูนะครับ ในสุรอินซานนะครับ ในสุรที่เราสุรอันดาก็ได้ หรือในสุรที่เราอ่านกันบ่อย ๆ อะไรนะ ตอนนี้นึกไม่ออกเดี๋ยวค่อยบอกนะครับจำไม่ได้ละอ่ะก็ไม่ได้เตรียมก็นึกไม่ออกนะครับ เดี๋ยว คราวนี้สิ่งหนึ่งที่อยากให้เราเห็นนะครับว่าแล้วความอดทนเนี่ยเราจะได้ว่าเราอดทนได้เมื่อไหร่ เราจะได้ว่าอดทนได้เมื่อไหร่ บุคคลที่จะได้ว่าอดทนได้เนี่ยมันเป็นการเสริม เป็นการเติมความศรัทธาของผู้คนของเรานะครับถ้าเราศรัทธาปุ๊บเรามีความอดทน อันนั้นแหละจะเป็นการยกระดับเราไปสู่ฐานะที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในสุรอัลอาฮซับอัลลอฮฺสุบะพูดถึงฐานะของคนที่มุ่งไปสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบะาตราที่มีฐานะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอายะที่ 25 พระองค์บอกอินนัมอินนันมุสลิมีนวัลมุสลิมาตแท้จริงผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งชายและหญิง แสดงว่าเริ่มต้นก่อน เริ่มต้นที่เรายอมรับอิสลามคืออะไรครับ อิสลามคือยอมรับยอมรับในพระบัญชาของลอสุภานหัวตาลายอมรับในบัญชาของลอสุภาตาลา ยอมรับในเอกภาพของลอสุภาตาลายอมรับในเรื่องเตาฮีดยอมรับในคำสั่งของทารอซูลนี่คืออิสลาม แต่การเป็นอิสลามไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ศรัทธาไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกัน อิสลามไม่ได้หมายถึงอีมาน บางคนเป็นเป็นผู้ศรัทธาก็จริงขอโทษบางคนเป็นอิสลามเป็นมุสลิมแต่เขายังไม่ได้ ความศรัทธายังไม่ได้เข้าไปในใจเขา เพราะฉะนั้นนี่คือฐานะเริ่มต้นเรลจึงบอกอินนามัลมุสลิมีนะวัลมุสลิมัตแท้จริงแล้วผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งชายและหญิง ฐานะที่หนึ่ง ฐานะที่สองวัลมุมินีนะวัลมุมินาตบรรดาผู้ที่เป็นมุมินทั้งชายและหญิง นี่คือฐานะที่สองแสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าเราเลื่อนฐานะของมุสลิมไปสู่ฐานะของผู้ศรัทธาที่เป็นมุมินนะครับ ฐานะที่สามวัลกานิตีนวัลกานิตัตและบรรดาผู้ที่กอนิตินแปลว่าอะไรครับกอนิตินแปลว่าอะไร ความหมายเบื้องต้นของคำว่ากอนิตินก็คือคำที่เรารู้จักกันดีคำว่ากุนูดรู้จักคำว่ากุนูดไหมกุนูดคืออะไรครับกุนูดคือการวิงวอนอย่างยาวนานต่อรัศวานุวัตตาลา การการกุนูคือการวิงวอนต่อละอย่างยาวนานเขาว่ากรณีทินจึงหมายถึงผู้ที่มุ่งมั่น ผู้ที่มีความสงบมั่นและมุ่งมั่น ส่วนใหญ่กรณีตินมักจะใช้กับลักษณะของผู้ที่ยืนนมาดในเวลากลางคืน เพราะอะไรครับต้องยืนนานไงยืนนานอ่านนาน นี่คือลักษณะของที่เรียกว่ากรณีติน เรื่องราวของนบีซักริยาอัลลอฮฺสุบลาเล่า เรื่องราวของนบีซักริยาว่า เป็นผู้ที่กรณีติน เป็นผู้ที่มีความ ยึดแน่วแน่ต่อการวิงวอนขอต่อรัสุภานหฮวตาละแล้วเราก็ส่งประทานให้กับเขา เพราะฉะนั้น ลักษณะหนึ่งของคนที่จะไปถึงของความสบายอันแท้จริงได้ เริ่มพัฒนาออกจากไปอิสลามไปสู่อีมาน ก็คือการยืนหมาดในเวลากลางคืน ตอนนี้เราทำใช่ไหม เดือนละมาดอนเราชอบทำกัน เราเราละหมาดตรอเวเราละหมาดเกียร์มุลไลแต่พอออกจากละมดอนปุ๊บเราไม่ค่อยทำใช่ไหมออันนี้เราไม่ค่อยทำ แสดงว่าอะไรครับ แสดงว่ามันยัง มันยังอยู่กับตัวเราแค่ช่วงบางช่วงบางเวลา เพราะเพราะสัญญาว่าการกระทำในรอมฎอนมันมีผลรางวัลมากเราก็ทำในตอนรอมฎอนพอไม่รอมฎอนเราก็เลยไม่ค่อยทำ อันนี้แสดงว่าเราต้องปรับปรุงนะ เราต้องปรับปรุงนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลกานิตีนะ วัลกานิตาผู้ที่เป็นกานิตินผมไม่ค่อยอยากแปล แปล แล้วมันแปลไม่ค่อยถูกกานิตินก็คือคนที่ยึดมั่นแน่วแน่นะครับ ทั้งชายแล้วหญิง เราให้ทั้งชายและหญิงนะครับแสดงว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมด ทุกคนสามารถไปถึงฐานะเหล่านี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าผู้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง เราเท่าเทียมกัน ในแง่ที่จะได้รับความโปรดปรานของรัสุภานะหัวตาลานี่คือฐานะที่สามฐานะที่สี่เราบอกวัสซอดิกีนะวัสซอดิกัตและบรรดาผู้ที่เป็น ซอดิกซอดิกคืออะไรครับซอดิกก็คือผู้ที่ผู้ที่เขาหัวใจของเขา ตรงกับคำพูดและการกระทำหมายความว่ามันตรงกันหมด มันตรงกันหมด ไม่ใช่พูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำ หรือไม่ใช่แค่เชื่อ แต่ก็ยังยังยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะปฏิบัติ ยังไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะแบบเออเชื่อนะ เข้าใจนะรู้นะ ว่านี่บาปแต่ก็ยังทำอยู่เรื่อย ๆ อ่ะ อย่างนี้แสดงว่ายังไม่ใช่ ซอดิกินซอดิกินก็คือทั้งสามส่วนของเขามันสอดคล้องตรงกัน หัวใจยึดมั่น ปากเป่งออกมาซึ่งความศรัทธาแสดงออกซึ่งความศรัทธาในขณะเดียวก็การปฏิบัติก็เป็นไปตามนั้น ถ้าอย่างนี้แหละ จึงเรียกว่าซอดีกีนบางคนเข้าใจว่าซอดีกีนมีความหมายถึงคนที่พูดความจริงเท่านั้น อันนี้ไม่ใช่นะครับซอดีกีนใช่ถูกต้องคือพูดความจริงคือพูดเรื่องจริง ไม่พูดเรื่องโกหกอันนี้เป็นซอดิกเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ในความหมายนี้ ความหมายของซอดีกีนที่เป็นฐานะเป็นดารอจาเป็นฐานะของมนุษย์ ไปสู่ความใกล้ชิดต่อรัสุบานะฮวาตาลาซอดีกีนก็คือ ฐานะของผู้ที่การกระทำของเขาสอดคล้องกับความเชื่อ และการสอน เราสอนใครอย่างไรเราทำอย่างนั้น หลาย ๆ คนสอนคนอื่นแต่อาจจะไม่ได้ทำนั่นยังไม่ถึงซอดีกรีนใช่ไหมคือสอนได้ก็คือสอนเรื่องถูก แต่ตัวเองยังยังยังอ่อนแออยู่ยังไม่ค่อยทำทำไม่ไหว ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ ก็แสดงว่ายังไปไม่ถึงฐานะซอดีกรีนเพราะฉะนั้นซอดีกรีนก็จะต้องตามมาจากฐานะของกอนิตินเห็นไหมครับ ความมั่นคงภายในการละหมาดกลางคืนจึงสำคัญมากเลยอ่ะเห็นไหมการละหมาดกลางคืนสำคัญมากบางคนคิดว่าละหมาดห้าเวลาพอแล้วนะครับ แต่การละหมาดกลางคืนเนี่ยสำคัญมาก เพราะมันเป็นขุมพลังสำหรับการที่จะยกระดับตัวเองไปสู่ฐานะ ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าใครยังคงทำตามวาจิบเฉยๆทำแค่ให้เสร็จให้เสร็จให้เสร็จละหมาดให้เวลาก็แค่ละหมาดให้มันอยู่ในเวลาละหมาดให้เวลาก็เพราะละหมาดให้ครบเท่านั้นเองถือสินอดละมาดอนก็ถือให้ให้ผ่านไป จะได้ไม่ต้องชดใช้จะไม่เป็นภาระ ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ขยับไปข้างหน้า เราจะเรียกว่า คนที่อยู่ไปเรื่อยๆแบบที่ผมบอกอะคนที่อยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้ยกระดับตัวเองไปนะครับแต่การยกแต่ในอายะเนี่ยกำลังเล่าให้เราฟังว่าฐานะของมนุษย์มันขยับขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆนี่เรียกว่าดารจัตเพราะฉะนั้นฐานะเมื่อกี้ก็คือฐานะของซอดิกิน ต่อมาฐานะต่อมาเราเรียกวัสซอบิรีนวัสซอบิรอดและบรรดาผู้อดทน าว่าผู้อดทนในความหมายนี้ไม่ใช่อดทนในบางการกระทำ แต่เป็นการฐานะของคนแล้วนะครับเป็นฐานะของคนที่เราจะขนานนามให้เขาว่าเป็นซอบิรีนเพราะฉะนั้นมันมีคุณลักษณะหลาย ๆ อย่างประกอบกัน แสดงว่าคนคนนั้นจะต้องแสดงออกซึ่งการอดทนอันยิ่งใหญ่แสดงอดทนอันยิ่งใหญ่ใครที่เราบอกว่าเขาเป็นผู้อดทนคนที่เราเรียกว่าเป็นผู้ที่อดทนนั่นก็คือบิสมาอินบีิสมาอินเป็นบุคคลที่เราเรียกว่าเขาเป็นผู้ที่มีความอดทนอย่างมากทำไมครับ เคยเรียนรู้เรื่องของบิสมาอินไหมนบีอิสมาอินคือคนที่อิบราฮิมนั้น นบีอิบราฮิมได้รับบัญชาจากอัลอสซสลาให้เชื่อเขานบีอิบราฮิมได้รับบัญชาให้เชื่อลูกชายก็คือนบีอิสมาอินแล้วนบีอิสมาอินก็ยอมที่จะปฏิบัติตามคำบัญชานั้นโดยยอมรับทุกอย่าง แล้วก็ดีใจด้วยซ้ำว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามคำบัญชาของลอสุบานาวตาลานี่แหละคือการ น้อมรับสิ่งที่มันไม่มีเหตุผลเลยอะไม่มีเหตุผลเลยว่าทำไมนบีอิบราฮิมต้องฆ่าลูกตัวเอง โดยสติปัญญามันมันโดยสติปัญญานั้นมันมันมันมันคิดไม่ออกมันไปไม่ถึงอะ่ะแต่ว่าการยอมรับตรงนี้แหละ มันต้องใช้ความอดทนอย่างสูง อดทนนี้เกิดขึ้นได้ด้วยอีหมาน เพราะอ๋อถ้าบอกว่าอัลลอฮ์สั่งเราทำจบนี่แหละคืออีหมานแบบเนี้ยอีหมานแบบนี้นะครับเรียกว่าซอบิรินอีหมานแบบนี้ซอบิรินคือทำ ไปตามคำสั่งของลอสุภานหัวตาลา อย่างนอบน้อมยอมจำนนถึงที่สุด นี่คือสิ่งที่เป็นฐานะที่เราเรียกว่าซอบิรินต่อมาครับฐานะต่อมา วัลคาเชียนวัลคาเชียตและบรรดาผู้ที่มีความขูชัวทั้งชายและหญิง มันต้องตั้งคำถามต่อแล้วขูชัวแปลว่าอะไรขูชัวแปลว่าอะไรขูชัวแปลว่าสงบ สงบแบบไหน สงบแบบง่วง อ่านกุรานแล้วง่วงก็จะสงบ ไม่ใช่ ใช่ไหมเออไม่ใช่บางคนอ่านกุรานหรือละหมาดนานๆ แล้วรู้สึกสงบสงบมากเลยก็คือง่วงนะครับ อันนี้ไม่ใช่นะครับ สงบแบบ คูชั่วมีความหมายว่าอะไรครับ เหมือนไม่ที่เราเรียนเมื่อกี้อิดาซุกิรอลลอฮุวาจิลัตคุลูบุฮมเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวเมื่อถูกกล่าวถึงอัลลอฮ์สุบานุวาตาปุ๊บ หัวใจของเขาหวั่นหัวใจเขาหวั่นหัวใจของเขาหวั่นไหวมันแกว่งมันสั่นมันกลัว นะครับ มันรู้สึกถึงอะไรครับ มันรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง คือไม่ใช่เล่นๆอ่ะ คือไม่ใช่เป็นเรื่องผ่านๆ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อของใครก็ได้ แต่เป็นชื่อของลอสุภาตละไม่ใช่คำสั่งของใครก็ได้ แต่เป็นคำสั่งของลอสุภาตลาถูกเอ่ยขึ้นวิราตุริยัต อายาตูซาดัตหุมอีมานะเมื่ออายาตของเราถูกกล่าวขึ้น อีมานของเขาเพิ่มพูนขึ้น นี่แหละครับเรียกว่าคูชัว เพราะฉะนั้นเวลาคูชัวเราจะบอกว่าเราได้คูชัวมากที่สุดตอนไหน ตอนนมาด เราจะได้คุชั่วมากที่สุดในตอนละหมาด แต่หลายคนละหมาดไม่มีคุชั่ว ถูกไหม อ่า คือมันไม่ได้ มันไม่ได้หมายความว่าได้ละหมาดทุกคนแล้วได้คุชั่วทุกคนใช่ไหมหลายหลายคนละหมาดไม่มีคุชั่ว แต่วิธีที่จะได้คุชั่วก็คือการละหมาด เพราะฉะนั้นแต่การละหมาดนั้นต้องมีเงื่อนไขไงว่าละหมาดอย่างไรจึงจะได้คุชั่วใช่ไหมครับ อันนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องเรียนไปเรื่อยๆนะครับ หลายคนคงรู้แล้วนะครับ แต่ว่าณตรงนี้แหละเป็นฐานะหนึ่ง ที่อัลลอฮฺสุบฮาตอลาบอกว่าการคุชัว ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะตัวนะ ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะละหมาดเดินออกจากละหมาดแล้วก็หายทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับ เวลาเราพูดถึงฐานะของคนเหล่านี้แสดงว่ามันอยู่ติดตัว ติดตัวคือเป็นนิสัย เป็นนิสัยแล้วมันอยู่เป็นนิสัยอันโดดเด่นของเขา เราเรียกว่าคุณธรรมที่มันโดดเด่น คนคนนั้นมีมีคุณธรรมมันโดดเด่นคือความสบายคนคนนั้นมีคุณธรรมมันโดดเด่น คือเรื่องของการอัสติดอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาเล่าให้เราฟังตรงนี้คือฐานะที่เป็นคุณธรรมอันโดดเด่น คุณธรรมต้องติดตัวครับ ต้องเป็นไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะถูกทดสอบกี่ครั้ง เราทดสอบในชีวิตเราคนเราหลายครั้ง ทดสอบกี่ครั้งก็เป็นเหมือนเดิมคือชนะได้ ชนะบททดสอบเหล่านั้นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความอดทนด้วยกับด้วยการการยึดมั่นในคำสั่งของเราสุบานาฮัวตาลาวัสซาดิกีนวัสวัลคอชีนวัลคอชีอัตต่อมา ฐานะต่อมาวัลโมตสติกีนะวัลโมตสติกาตและบรรดาผู้ที่บริจาคทั้งชายและหญิงเราไม่ได้พูดถึงการกระทำเราพูดถึงฐานะของคน ผมกำลังให้แยกนะ ที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือไม่ใช่การกระทำว่าเฮ้ยวันนี้เราบริจาคไปสิบาท วันนี้บริจาคไปร้อยหนึ่งไม่ใช่ อันมุตสติกีนหมายความว่า เขาทำเป็นอาจิน สิ่งนั้นปรากฏขึ้นเป็นนิสัยของเขาอยู่ตลอดอันนั้นจึงเรียกว่าฐานะเป็นดารจาของคน เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการสอดะก็เป็นฐานะของคน ในฐานะที่เป็นฐานะ ฐานันดรของเราหมายความว่าไงครับ หมายความว่า คนคนนั้นสละได้ทุกสิ่ง มุตสติกีนวันมุตสติกสละได้ทุกสิ่ง เป็นการอินฟากในหนทางของลอสุบานะหัวตาลาอย่างไม่ตั้งข้อสงสัยอย่างไม่มีความตรณีเลย อย่างไม่มีความตรณีเลย แสดงว่าเห็นเมื่อไหร่ก็พร้อมจ่ายไม่ลังเล อันนี้คือฐานะไม่ได้บอกการกระทำ แยกกันระหว่างฐานะกับการกระทำนะครับคราวนี้อัลมุตัสดิกีนวัลมุตัสดิกาตวัสซาอิมีนวัสซาอิมาฐานะต่อมาคือฐานะของผู้ที่ถือศีลอดทั้งชายและหญิงเห็นไหมครับ แสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าที่พูดมาทั้งหมดการละหมาดการถือศีลอด การละหมาดในเวลาค่ำคืนนั้นเป็นองค์ประกอบย่อยๆ ที่กว่าเราจะมาถึงการถือศีลอดเนี่ยการถือศีลอดคุมสิ่งเหล่านี้มาหมดแล้วนะครับ การถือสวอดต้องละหมาดอย่างมีคุชัวการถือสวอดต้องหัวใจต้องตรงกับการกระทำ การกระทำต้องตรงกับปากวาจาที่เราเปล่งออกมาทั้งหมดต้องตรงกัน สิ่งต่างๆเราเนี้ยผ่านมาก่อนที่เราจะถือสินอด นั่นจึงจะเรียกว่าคนที่ถือสินอดอย่างแท้จริง แต่ถ้าเราถือสินอด เพียงแค่อดอาหารนั้นเป็นถือสินอดแบบการกระทำไม่ใช่ถือสินอดแบบฐานะ ถือนอดแบบการกระทำก็ทำให้เสร็จไป เช้ามาก็อดตีสี่ครึ่งอาจารย์ซูโบปุ๊บเราก็หยุดกินหยุดหยุดดื่ม จะกินอีกทีหนึ่งก็เวลามักริบ อันนั้นเรียกว่าถือสินอด แต่ว่า ถ้าเราถูกทดสอบในระหว่างถือสินอดล่ะอย่างเช่น เราอาจจะถูกก่อกวน อาจจะถูกทำให้รำคาญ เราอาจจะถูกยั่วโมโห ถามว่าเรามีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นเนื่องเราถูกทดสอบ เราถูกทดสอบ ถ้าเราซูนสอยเราทำไงครับ คนที่อดทนในฐานะถือสินอดคืออินนีซ่าอิเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเรากำลังถือสินอดนี่เรากำลังถือสินอด นั่นคืออะไรครับ นั่นคือนี่ความอดทนมันจึงแทรกอยู่ แทรกอยู่ทุกการกระทำ คนจะจ่ายคนจะจ่ายสตะก็ได้ก็ต้องอดทนอ่ะ อดทนต่ออะไร อดทนต่อความตนีตัวเอง คนจะยืนนมาในเวลากลางคืนได้ก็ต้องอดทน อดทนทั้งความเจ็บปวดของร่างกายเมื่อยคนเมื่อย อดทนต่อความง่วงก็อดทน เพราะฉะนั้นฐานะทั้งหลายแหล่ทั้งหมดเนี่ยมันประกอบไปด้วยการกระทำที่เป็นการอดทน แต่ว่าฐานะอันยิ่งใหญ่ของแต่ละคนแตกต่างกันไป ว่าไปถึงขั้นไหน ขั้นของคนที่มีความซออิม ก็คือเป็นผู้ที่มีการถือสวดอย่างแท้จริง จะครอบคลุมทั้งหมดมาแล้ว ครอบคลุมทั้งหมดไปแล้วครอบคลุมเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งสดก็เวลาเราละหมาดเวลาเราถือสวดเราก็สดก็เราทำบุญนะเรายืนละหมาดเราอ่านนั้นกุรอาน เรามีใจ คุชั่วสิ่งต่างเหล่านี้ผ่านผ่านมาหมด ถ้าหากว่าเราไม่มีสี่แสงว่าการสุอเราเป็นการสวดว่างเปล่า เป็นกรงกลวงเป็นสวดแบบกรงกลวงต่อมาครับ วัสซาอิมีนวัสซาอิมัดวัลฮาฟิดีนฟูรูจฮุมวัลฮาฟิดอดและผู้ที่รักษาอวัยวะเพศของเขาให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ให้บริสุทธิ์ก็คืออะไรครับ หมายความว่าเขารักษาชีวิตของเขาให้บริสุทธิ์ ชีวิตความหมายอันนี้ก็คือ ไม่ล่วงละเมิดไปสู่สิ่งต้องห้ามของรัสภาตลาเรายกตัวอย่างเรื่องของเรื่องของซีนา เรายกตัวอย่างเรื่องชาติถึงเรื่องของซีนา ก็คือไม่ละเมิดไปสู่ข้อห้ามแสดงว่าที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ย ทำไมเราต้องละหมาดทำไมเราต้องถือศีลอดทำไมเราต้องยืนละหมาดในเวลากลางคืนทำไมเราต้องอดทนสิ่งต่างเหล่านี้มีเพื่อเราจะยับยั้งตัวเองไม่ให้ละเมิดในขอบเขตของรัศบานะฮัวตาลาถ้าเกิดว่าเราละหมาดเราถือศีลอด แต่พอถึงขอบเขตของรัศบาเราก็ละเมิดเราก็ข้ามเส้น เราไม่สนใจ ถึงเวลาเราถึงเวลาที่เรามีโอกาส เราก็อาจจะยักยอกเราอาจจะนำไปสู่สิ่งที่มันเลวร้ายต่างๆ ทั้งๆทที่เราเป็นมือถือสาก ปากถือศีลเป็นคนประเภทเนี้ยอิสลามไม่ต้องการแบบนี้ อิสลามไม่ต้องการคนที่ทำทำอิบาดาไปด้วย แล้วก็ทำทำเรื่องเลวร้ายไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆ มากมายว่าคนที่ทำความดีอ่ะมันต้องยับยั้งตัวเองจากความชั่วอัลลอฮฺสุลลาจึงบอกว่าสิ่งต่างๆที่ทำมาทั้งหมดฐานะที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสดก็ก็ดี การการถือสินอดก็ดี ทั้งหมดต้องนำไปสู่การยับยั้งตัวเองจากความชั่วช้าวัลวัซากิรีนัลลอฮะกะซีรอวัซากิรอฐานะสุดท้าย ฐานะสุดท้าย ที่จะไปถึงเราจะไปถึงฐานะตรงนั้นได้ ก็คือฐานะที่เรียกว่าอัซากิรีนัลลอฮะกะซีรอคนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมาย ไม่ใช่ระลึกถึงอัลลอฮ์ธรรมดานะอย่างมากมายด้วย อย่างมากมายคืออะไรระลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลา ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นผมถึงพูดหลาย ๆ ครั้งว่า การที่เราจะทำให้อัลลอฮ์ปรากฏขึ้นในชีวิตของเราได้นี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเรา การทำให้อัลลอฮ์ปรากฏขึ้นในชีวิตของเรา คือเราเห็น อัลลอฮ์อยู่กับเรา เพราะฉะนั้นเวลามาเลกาจิบรินถามทารอซูลบอกอะไรคืออิสลามทารอซูลตอบรุกลอิสลามอะไรคืออีมานอัลลอฮ์ทารอซูลตอบรุกลอีมานหกข้อ อะไรคืออิสลามทารอซูลตอบรุกลอิสลาม พอมาเลกาถามว่าอะไรคือเอซาน อะไรคือเอซานมัลเอซานอันตะบูดัลลอฮ์กับอันนกะตารอหูนั่นก็คือการที่ท่านอิบาดาต่ออัลลอฮ์เสมือนว่าเหมือนว่า คืออัลลอฮ์เห็นท่านข้อแรกก่อนอัลลอฮ์เห็นท่านขอโทษเหมือนท่านเห็นอัลลอฮ์อันนกะตารอหูเหมือนท่านเห็นอัลลอฮ์นี่คือฐานะที่สูงที่สุดไปอินลัมตะกุนตารอหูฟาอินนาหูยารอกะถ้าหากว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์รู้ไว้เถิดว่าอัลลอฮ์เห็นท่าน แสดงว่าอิซานมีสองฐานสองฐาน ฐานที่หนึ่งก็คือว่าเราไปถือฐานะของสูงสุดตรงนี้คือซากิรีนัลลอฮะกาซีรอเราระลึกถึงอัลลอฮ์อยู่เสมอในชีวิตของเรา เหมือนเห็นอัลลอฮ์อยู่กับเรา เหมือนเห็นอัลลอฮ์อยู่กับเรา เราทำอะไรปุ๊บอ๋ออันนี้อัลลอฮ์ไม่พอพระทัยเราไม่ทำอ๋อทำอย่างนี้อัลลอฮ์พอพระทัยเราทำ แสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าในทุกการกระทำของเรา เรามีสติตลอด สติไม่ประมาท ไม่ปล่อยให้ใจมันไหลไปตามอารมณ์เรื่อยๆวันนี้อยากทำเรื่อยๆสบาย ไม่ใช่อัลลากิรีนัลอละคือเราถูกกำกับด้วยกับอะไรครับ ถูกกำกับด้วยกับการระลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาแล้วเรามีความสุข ไม่ใช่เครียดนะไม่ใช่อึดอัดคนที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่อึดอัดว่าอุ้ยอยู่ในข้อ อยู่ในข้อบัญญัติอยู่ในข้อจำกัดอันมากมาย ทำให้นู่นก็ไม่ได้ทำให้นี่ก็ไม่ได้ ไม่ใช่นะครับ อย่างนั้นยังไม่ใช่ฐานะของเอสานระดับสูง เป็นเอสานระดับล่างเอสานระดับสูงก็คือ เราเห็นอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเรามีความสุขที่จะได้ ที่เราอยู่ร่วมกับเราในชีวิตของเรา อัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือเราอัลลอฮ์คือวลีของเรา คือเมาลาของเรา คือผู้ทรงพิทักษ์ ผู้ทรงช่วยเหลือ ผู้ทรงคุ้มครอง เป็นที่รักของเราเนี่ยอันนี้คือฐานะอันสูงสุด แต่ถ้าไม่ใช่ล่ะ เราตระหนักว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นเรา อันนี้เป็นฐานะรองนะครับ ฐานะรอง ก็คือเรารู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่กับเรา โดยที่อัลลอฮ์ทรงมองเราอยู่ เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีความอึดอัดบ้างอ๋ออันนี้ไม่ทำ อันนี้ไม่ทำนี้ไม่ทำ แต่เรายังไม่ได้ยังไปไม่ถึงฐานะที่ว่าเราเห็นอัลลอฮ์ ต่างกันนะครับ ต่างกันนิดนึงต่างกันนิดนึงระหว่างเอียสานสองฐานนี้ แต่ทั้งสองคือเอียสาน ทั้งสองคือเอียสาน สุดท้ายแล้วฐานะสุดท้ายที่เราเล่าให้เราฟังในอายะนี้ก็คือ อัลซากิรีนัลลอฮะกะซีรอวะซากิรอตคนที่เราลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมาย คำว่ากะซีรอนเป็นคำที่เราต้องขีดเส้นใต้ว่ามากมายจริงๆ ไม่ใช่ว่าระลึกแค่ละหมาดเสร็จ ละหมาดเสร็จ ละหมาดก็ระลึก ละหมาดก็ระลึกนะ อากิมิสซลาตาลีซิกรีเราบอกว่าจงละหมาดเพื่อระลึกถึงฉัน บางคนก็เลยละหมาดแล้วระลึกถึงเราสุบฮานะฮุวะตาลาแค่เวลาละหมาดนั่นไม่ใช่ ไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายจริงๆก็คือต้องระลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดชีวิตตลอดเวลาตลอดทั้งวัน อันนั้นคือเป้าหมายสุดท้าย เพราะฉะนั้นถ้าละหมาดจริง ๆ มันจะต้องอะไรครับ ยันฮาอานิลฟาชาอีวันมุงกะมันต้องห้ามความชั่วมันถ้าเป็นอย่างนี้ได้นี่แหละจึงเรียกว่าคนที่อดทนน่ะมันต้องอดทนในทุกขั้นนะครับอดทนในทุกขั้นที่พูดมาความอดทนแทรกอยู่ทุกเรื่องเลย แทรกอยู่แทรกตลอดไม่ว่าจะอดทนเพื่ออดทนเพื่อยับยั้งนับสู่ตัวเอง อดทนเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่ความพอพระทัยของรัสุภานหัวตาลาก็ต้องใช้ความอดทนทั้งสิ้น สุดท้ายเราจึงบอกอัดัลลอฮูละฮุมมาคฟิรตันเราจึงเตรียมเอาไว้ ซึ่งสิ่งที่เป็นการอภัยการอภัย ทำไมต้องอภัยเออทำไมต้องอภัยมีคำถามว่า เอ๊ะทำไม เวลาก็ทำดีซะขนาดนี้ยังยังยังมีความผิดเหลืออยู่อีกหรือ มีครับมนุษย์มีเสมอ มนุษย์มีเสมอความผิดของมนุษย์นั้นมีได้ตลอด การไม่ชุกรต่อแล้วสุภาตาลาก็ถือเป็นความผิด การไม่ชุกรต่อแล้วสุภาตาลา ตื่นเช้ามาปุ๊บลืมลืมลืมชุกรต่อแล้วสุภาตาลาเป็นไหมเป็น เพราะฉะนั้น เราอย่าคิดแค่ว่าอ๋อเราลืมละหมาดก็ก็เป็นก็เป็นความผิดเป็นบาป เราอย่าคิดว่าแค่นั้นนะการแค่เราเผลอใจ คือไม่ระลึกถึงอัลลอฮฺสุบะตาลาอย่างอย่างตลอดซาคิรินอัลลอฮฺฮะกาซีเราไม่ใช่ เราไม่ใช่แบบเมื่อกี้ นั่นแหละเรามีความผิดอยู่ แล้วก็สะสมความผิดเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ความผิดเหล่านี้ถ้าหากว่าเราทำให้มั่นคงถ้าหากว่าเรามั่นคงในคำสัญญาของอัลลอฮฺสุบะตาลาแล้วเราสบายเราอดทนเรายึดมั่น มันจะมันจะนำไปสู่การอภัยของอัลลอฮฺสุบะตาวะอัจรันอาซีมาเมื่ออัลลอฮฺอภัยให้อัลลอฮฺจึงประทานรางวัลนี่คือสิ่งที่บอกว่าฐานะของคนมันอยู่ตรงนี้นะครับ ฐานะของคนเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เอง ไปเรื่อยๆ เราจึงต้องนั่งตั้งคำถามตัวเองว่าตอนเนี้ยเราอยู่ขั้นไหน สิ่งที่เป็นคุณธรรมอันโดดเด่นผมใช้คำว่าคุณธรรมอันโดดเด่นก็ว่าฐานะของเราคือคุณธรรมอันโดดเด่นของเราตอนนี้เราอยู่ตรงไหน เราเป็นมุสลิม เราเป็นมุมิน เราเป็นอะไรต่อ เราเป็นกอนิตีนเป็นไหมบางคนยังไปไม่ถึงตรงนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมเากอนิตีนอัสซาดีกีนเป็นเปล่า หรือเราบอกตอนนี้เราบวชเราก็เลยเป็น ซอยอิมีนไม่ใช่นะครับถ้าเราเป็น ซอยอิมีนโดยที่เราไม่ข้าเราข้ามขั้นตอนมาจากอันอื่นนะครับเราก็ยังไม่เป็นนะครับเพราะมันไม่ข้ามกันนะครับ นี่คือสิ่งที่อยากให้เราได้ขบคิดว่า แล้วในการขับเคลื่อนชีวิตตัวเองไปสู่เป้าหมายของการเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประทานการอภัยอันสูงสุดให้กับเขาประทานการอภัยเราบอกรอมฎอนเราอยากได้การอภัยจากอัลลอฮสุบฮาตลาอัลลอฮ์ทรงอภัยให้อย่างมากมาย สำหรับบรรดาคนทั้งหลายที่แสวงหาการอภัย อัลลอฮ์อภัยให้แต่เราอยากได้ในเมื่อเราอยากได้ ปุ๊บเราทํำยังไง เราอดทนในขั้นตอนเหล่านี้หรือไม่เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปตามฐานะทั้งหลายแหล่ที่พูดมาต้องใช้การอดทนทั้งสิ้นนะครับ คราวนี้อีกอายะหนึ่งที่อยากให้เราได้ไปดูก็คือว่า ในสุรบักรออายะที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดไหนเอ่ยอายะนี้จะทำให้เราเห็นว่า อายะนี้ทำให้เราเห็นว่าความดีงามเนี่ย ความดีงามเนี่ย มันจะเป็นความดีไม่ได้ ถ้าปราศจากความอดทน คือความดีจะจะจะปะจะจะไปถึงไม่ได้ ที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลย การอดทนแทรกอยู่ทำไมอ่ะเอาลรา์บอกตรงนี้ว่าไลซันบิรานตุวัลลูบูจูฮะกุมกิบลันมัชริกีวันมะกริบความดีไม่ใช่ว่าการที่เจ้าผินหน้าไปทางไปทางไปทางตะวันออกหรือทางตะวันตก คือความดีไม่ใช่ว่าเจ้าทำอะไร แล้วไม่ได้พิจารณาแค่การกระทำอย่างเดียวแล้วนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่ทำทำวลากินนันบิรมันอามานาบินละแต่ความดีเริ่มต้นที่ความศรัทธาใช่ไหมเริ่มต้นที่ความศรัทธา ก็คือคนที่ศรัทธาต่อละวันเยามิลอาเครวันมาลาอิกติวันกิตาบิวันนบียินอันนี้เริ่มต้นที่อีมานกรับเห็นไหมแสดงว่าความดีเริ่มต้นที่อีมาน ไม่ใช่เพียงแค่การกระทำวะอาตัลมาลเมื่อกี้พอพูดถึงความดีความดีที่เป็นอีมาน แต่ความดีที่ไม่ใช่อีมานก็มีความดีที่เป็นอะไรครับ ความดีที่เป็นการกระทำวาอาตัลมาล จ่ายทรัพย์ให้กับใครซาวิลคุรบาให้กับเครือญาติการช่วยเหลือกับเครือญาติที่เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือที่ที่เป็นผู้ยากไร้ที่เป็นคนด้อยโอกาสช่วยเหลือเขาเราบอกนี่แหละเป็นความดี ก่อนหน้านี้เป็นความดีแบบอยู่ในตัวเป็นความดีภายใน เป็นความศรัทธา ศรัทธาต่อลอศรัทธาต่อมาเลกาศรัทธาต่อคัมภีร์ศรัทธาต่อนบีศรัทธาต่อวันอาคิรอความศรัทธาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันอยู่ภายในเรา แต่มันต้องแสดงออกมา เพราะฉะนั้นขั้นที่สองของความดีก็คืออะไรครับขั้นที่สองความดีคือ มันแสดงออกมาสู่สู่ข้างนอกเอาความดีมาให้คนอื่น ก็คือดูแลคนที่อยู่รอบข้างเราเราพูดถึงใครก่อนเลยซาวิลคุรบาญาติญาติแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้มากจราที่สุด คือคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด คนที่เราควรทำความดีเขามากที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้เราก่อน เริ่มต้นจากตรงนั้นก่อน ไม่ใช่ไปทำความดีคนอื่นคนข้างนอก แล้วคนคนคนเครือญาติเราเราไม่เคยสนใจ เพื่อนบ้านเราเราไม่เคยสนใจ อันนั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าวาอาตัลมาลาอาลาฮุบบิฮิซาวิลคุรบะคำสำคัญก็คืออาลาฮุบบิฮิเราจ่ายทรัพย์เราเสียสละ สิ่งที่เราช่วยเหลือคนอื่น ทั้งทั้งที่เราหวงทั้งทั้งที่หวงอาลาฮุบบิฮิเราหวงนะ ห่วงทรัพย์นั้นมนุษย์ห่วงไหมถามว่าเราห่วงไหมห่วงยิ่งคนที่ห่วงทรัพย์มากเท่าไหร่ ยิ่งจ่ายทรัพย์เหล่านั้นออกไป แสดงว่าต้องใช้ความอดทนไหมโอ้โหกูจะกูจะเปิดกระเป๋าสตางค์ออกมาได้กูจะควักออกมาได้อดทนนะครับ มันต้องอดทนต่อความตนีของตัวเอง ยิ่งคนที่มีน้อยแล้วห่วงทรัพย์ส่วนใหญ่คนที่คนยากจนก็คือ คนที่เรามีน้อยๆคนขัดสน มักจะมีความหวงมากกว่าเพราะต้องคิดเรื่อยๆว่าต้องใช้เท่าไหร่ใช่ไหม คนที่ยากจนแล้วบริจาคย่อมดีกว่าคนรวย ที่มีมากมายแล้วก็บริจาค ดีกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมันเสียสละที่ใจ ใจถึงกว่าเราไปง่ายๆนะคือความใจอะลาฮอบบี้คำนี้แหละคือคำสำคัญว่า เวลาบริจาคไม่ใช่สนใจแค่ว่าบริจาคเยอะบริจาคน้อยแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ดึงใจตัวเองออกจากทรัพย์นั้นแค่ไหน ดึงใจตัวเองให้มันหลุดออกจากทรัพย์นั้นแค่ไหน ยิ่งเรามียิ่งเราสามารถเสียสละทรัพย์นั้นได้ทั้งทั้งที่เราหวงเนี่ยนี่แหละคือความดีอันอันอันเป็นเลิศ อันนี้คือความดีที่เป็นเลิศเลยนะครับ มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้น เพราะฉะนั้นไม่สำคัญเลยว่าเราจ่าย 5 บาท 10 บาท สำคัญอยู่ที่ว่าเราหวงทรัพย์นั้นแค่ไหนแล้วเราได้สละใจของเราไปกับทรัพย์นั้นแค่ไหนอัลลอฮฺฮบบิฮิซาวิลกุรบาให้ใคร ให้ยาก วัลยตามาและใครครับ เด็กกำพร้า เด็กกำพร้า แสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าคนที่ถูกถูกได้ได้รับความด้อยโอกาสทางสังคม ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางสังคมเขาสูญเสียคนดูแล คนเด็กเด็กกำพร้าคืออะไร เราเข้าใจง่ายๆก่อนเด็กกำพร้าคือคนที่กำพร้าพ่อ ไม่มีใครดูแลเขาอาจจะเป็นแม่ดูแลก็ได้ แต่ว่าไม่มีใครที่ให้ความ ดูแลเขาจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนอกเหนือจากเด็กกำพร้า อยู่ในคุกกลมเดียวกัน ลักษณะเหล่านี้ก็คือ คนที่ขาดการดูแลต้องได้รับการดูแล แล้วไม่ได้รับการดูแล เช่นสมมุติผู้ป่วย ผู้ป่วย ผู้โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยที่ไม่มีใครดูแล อนาถาด้อยโอกาสคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่เราต้องสนใจ ต้องเห็นอกเห็นใจ เพราะ เขาได้รับในสิ่งที่เป็นการทดสอบ ไม่ใช่ทดสอบเขาอย่างเดียว ทดสอบคนอื่น คิดดีๆนะครับ เวลาเวลาเวลามีคนป่วยเกิดขึ้นในสังคมของเราเนี่ย ไม่ใช่เราทดสอบคนป่วยคนนั้นคนเดียว แต่เราทดสอบคนข้างๆอ่าเราทดสอบคนอื่นด้วย แล้วคนอื่นจะช่วยไหมคุณจะช่วยไหมนี่คือการทดสอบนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเซนซิทีฟอ่ะต้องอ่อนไหวต่อการทดสอบของราสุภาตาลาด้วย ต้องตระหนัก ต้องรู้ว่า เออเราทดสอบเราตรงไหนบ้าง อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดนะครับ ต้องคิด ต้องตระหนัก อยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่เฉยๆที่มองไม่เห็น มองไม่เห็นว่าเราทดสอบเราอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นบางครั้งเราบอกว่าเออข้างบ้านเนี่ย ข้างบ้านเขาอดอยากแต่เราสุนพูดถึงขนาดที่ว่าคนคนหนึ่งจะไม่ศรัทธา ถ้าเขากินอิ่มในสภาพที่ผู้เพื่อนบ้านของเขาหิวโหย อันนี้เคยได้ยินแล้วใช่ไหม เพื่อนบ้านของเขาหิวโหย แต่เขาก็กินอิ่ม ก็เขาคิดว่าก็บ้านคนอื่น ไม่ใช่บ้านเราใช่ไหม สตังเราหามาก็สตังเรา ใช่ไหมไม่ใช่สตังเขา เพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ แต่นั่นไม่ใช่อิสลามอิสลามไม่ใช่แบบนั้น อิสลามบอกอะไรครับ อิสลามบอกว่าเราจะต้องดูแลคนอื่น ต้องดูแลคนอื่นเพราะสตังที่เราให้มาทรัพย์สมบัติที่เราให้มาไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเรา มันเป็นของเราสุภาตลาที่พระองค์ทรงประทานมาเพื่อให้เราเป็นผู้จัดการ เป็นผู้บริหาร เป็นผู้แจกจ่าย เป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้น วัตถุประสงค์ของการประทานทรัพย์ริสกีเนี่ย ถ้าหากว่าเราใช้ไปตามพระประสงค์ของเราสุภาตลายิ่งเรามีทรัพย์เราก็ช่วยเหลือเอาแล้วก็จะประทานเพิ่มให้ใช่ไหมครับละอาซีดันนะกุมอินชากรตุมละอาซีดันนะกุม ถ้าหากพวกเจ้าขอบคุณเราประทานสิ่งต่างๆ ให้พวกเจ้าขอบคุณขอบคุณคืออะไรขอบคุณไม่ใช่เพียงแค่ ขอบคุณไม่ใช่เพียงแค่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละแล้วเราก็สบายสบายไม่ใช่ อยู่ขอบคุณต่อรัสมาตลาก็คือ เราใช้ทรัพย์นั้นไปในสิ่งที่เราต้องการ เราต้องการให้มันทำให้มันเป็นอย่างไรเราก็ใช้ อันนั้นแหละคือการชุกโกต่อรัศมีดาเมื่อชุกโกต่อรัศมีดาจึงจะเรียกว่าเราจะเพิ่มให้ การเพิ่มอยู่ตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่เราเป็นคนที่ได้รับการทดสอบแบบ โชคดี คือคนโชคดี ได้รับการทดสอบอย่างหนึ่ง โชคดีแล้วได้รับการทดสอบว่าจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างไร วันมาซากินวับเนสบิล คนต่อมาที่เราบอกว่านอกเหนือจากนั้นก็คือนอกจากเด็กกำพร้าคนที่ได้โอกาสก็คือมาซากีนคนที่ขัดสน คนที่ขัดสนคนที่เขาขาดในเรื่องทรัพย์ปัจจัย เมื่อกี้บอกขาดคนดูแล นี่คือขาดทรัพย์ปัจจัยขาดเอาเราให้เขาน้อยไปง่ายๆเอาเราให้เขาน้อยกว่าเราเอาเราให้เรามาก เราก็แบ่งปันทรัพย์นั้นวับนัสบีและคนเดินทาง คนเดินทางในความหมายนี้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เดินทาง พอบอกคนเดินทางพวกเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเขาจนนะต้องบอกว่าผู้อพยพอาจจะบอกอย่างเช่น คนอพยพเช่นชาวโรฮิงญาเนี่ยเนี่ยเนี่ยวับมุสบิดอันนี้คือวับมุสบิดคือคนพลัดถิ่น คนพลัดถิ่นที่เขาต้องออกจากบ้านเมืองของเขาออกจากถิ่นฐานที่เกิดของเขาเพราะเขาอยู่ไม่ได้ แล้วก็ไปอยู่ที่อื่นมาตั้งรกรากวับมุสบิดพอบอกถ้าเกิดเราบอกว่าคนเดินทางแปลง่ายๆคนเดินทางปุ๊บอ๋อเดี๋ยวเราไปพัทยาเราเป็นคนเดินทาง อันนั้นอันนั้นไม่ใช่คนทางพวกนี้รวยใช่ไหมไม่ต้องไปช่วยเขานะแต่ว่าคนเดินทางคนนี้คนแบบคนมีตังค์แต่คนวับนุสบินในความหมายแบบนี้คือวับนุสบินก็คือ คนถ้าปัจจุบันคือเราเรียกว่า คนอพยพนะรีฟิวจีก็คือพวกอพยพทั้งหลายนะครับ วัซซาอีลี่เนี่ยและคนที่ขอ คนที่ขอ แสดงว่าคนที่ขอสตะก้อเนี่ยเขามีสิทธิ์ได้นะเขามีสิทธิ์ได้อยู่ เขายังมีสิทธิ์ได้อยู่นะครับ ถึงแม้ว่าอิสลามจะไม่ส่งเสริมให้ขอนะอิสลามไม่ส่งเสริมไม่ขอนะ คือขอเป็นอาชีพในอิสลามไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ให้นะครับ แต่ว่าคนเราบางทีไม่มีใครรู้ว่าเดือดร้อนนะก็ต้องขออ่าก็ต้องขออย่างเช่นเออ่บางคนอาจจะมีคนช่วยขอให้ไม่ไม่ขอเองนะอย่างเช่น บ้านอาจจะประสบภัย อุทกภัยปุ๊บก็มีคนช่วยขอให้ อันนี้คืออัสซาอิลินอัสซาคนที่ขอก็มีส่วนที่เขาจะต้องได้รับ เช่นเดียวกัน นะครับวาฟิริกาบและในการไถ่ทาตในการไถ่ทาตในการทำให้คนปัจจุบันเราไม่มีทาตนะปัจจุบันไม่มีทาตแต่ว่าเรามีเสมือนทาตคนที่เป็นเสมือนทาตเช่น คนที่มีนี้สิล้นพ้นตัว อันนี้เป็นเหมือนทาตคนล้มละลาย เป็นเหมือนทาตคือถึงไม่ใช่ทาตแต่ตัวเองก็ต้องทำงานเหมือนทาตอยู่แล้ว เพราะ ไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองเลย บุคคลล้มละลายทั้งหลาย หรือคนที่ต้องทำงานหาหาเช้ากินข้ามจนกระทั่งว่าเขาบางคนทำงานใช้หนี้แหละส่วนใหญ่วงสลักการคือหลักๆ คนใช้หนี้คนพวกนี้มีฐานะที่เขาจะต้องได้รับเช่นเดียวกัน เพราะว่าอัลลอฮฺสุลาบอกว่าอฟิริกาบเขาจะต้องไถ่ตัวเองให้เป็นไถย คนจคนที่เป็นทาสเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถไปสู่ฐานะของการปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างถูกต้องได้ เพราะอะไรอ่ะวันวันต้องทำหากินลองคิดดูคนที่ดิ้นรนเพื่อใช้หนี้แต่ละวันแต่ละวัน ตื่นแต่เช้าตีสี่เพื่ออะไรออกไปทำงานแต่เช้า กลับมาสามทุ่มสี่ทุ่มเพราะต้องการใช้หนี้บางครั้งก็ได้ บางครั้งก็ขายไม่ได้ บางครั้งก็ ไม่ได้เลย บางครั้งก็ถูกขโมยไปอีกอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ย คนที่มีชะตากรรมอันเลวร้ายเหล่านี้นะครับ อัลลอฮฺสุบดาบอกว่าต้องช่วยเขาไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวใครตัวมันนะครับ ว่าอักก็มาสลาเนี่ยเราเพิ่งพูดเรื่องละหมาดเองเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดมาบอกความดี ความดีเรื่องอีมานก่อนไล่เรื่องอีมานมาก่อน ในเรื่องอีมานต้องต้องไหมครับ อีมานต้องตามมาด้วยความอดทน เพราะแต่ละอย่างทำก็ต้องอดทน จ่ายเงินช่วยเหลือคนคนนั้นก็ต้องอดทนอดทนต่อความตนีของตัวเอง ช่วยใครต่อใครก็ต้องอดทน หลังจากนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะอักก็มาสละแล้วดำรงการนมาดดำรงการนมาดอันนี้เข้ามาเรื่องจิตใจ เข้ามาเรื่องข้างในวะอาตะซะกะและกระจ่ายสกัดเห็นไหมครับ แสดงว่าเมื่อกี้พูดเรื่องจ่าย คราวนี้มาพูดเรื่องจ่ายอีกแล้ว แต่คำว่าสกาดเนี่ย ความหมายของมันลึกซึ้งกว่า ลึกซึ้งกว่าจ่ายเพื่อช่วยเหลือคน จ่ายสกาดในบางครั้งไม่จะเป็นช่วยเหลือคนก็ได้ แต่จ่ายสกาดเพื่อ เพื่อบรรเทาหัวใจตัวเองให้ให้มันปลอดให้มันปราศจากบาป ให้มันปราศจากบาปเพราะคำว่าสกาดจริงๆ มีความหมายว่าซักฟอกมันคือซักเกียตัสเกียเราบอกว่านับซิวมาซวาฮาและนับสู่ขอสาบานด้วยนับสู่ขอสาบานนับชีวิตของมนุษย์ ฟาธามฮาฟูจูรฮาวะตักวาฮาพระองค์ทรงชี้ทางผิดและชี้ทางถูกเอาไว้ ก็อัฟลาฮามันซักกาคนที่จะได้รับชัยชนะคือคนที่ชำระชำระใจให้สะอาดเพราะฉะนั้นสกาดเนี่ยคือสิ่งที่จะชำระใจเราให้ให้สะอาดได้คาว่า สะอาดสะอาดจากอะไรสะอาดจากอะไร สะอาดจากการยึดติดในดุนยาสะสะอาดจากการยึดติดในสิ่งที่มีอยู่ คนแต่ทุกคนเกิดมาไม่มีใครมีทรัพย์ใช่ไหมครับ ตอนเกิดมาไม่มีหรอก เกิดมาปุ๊บจะมีเพราะทรัพย์พ่อทรัพย์แม่ใช่ไหม ได้มรดกได้คนเราได้ เราได้มาทีหลัง แต่ตอนที่เราก่อนที่เราจะเกิดมาเราไม่มีนะครับ เราไม่มีเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มานี่แหละ มันจะยึดติดกับใจของเรา พอเราพอเราใครเคยสอนเด็กจะรู้ว่าเวลาให้อะไรให้อะไรสักอย่างกับเด็กแล้วเนี่ย เวลาเขาหวงขึ้นมานี่ เอาไม่อยู่นะครับ เอาไม่อยู่นะครับ เขาแย่งอ่ะเขาอยากได้อ่ะ เวลายิ่งไปแย่งเขาเขายิ่งร้องนะครับหลานที่บ้านเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับ แสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าเนี่ยคือ ถ้าใจใจของคนเมื่อผูกติดกับทรัพย์นะครับ มันก็จะทำให้เราสามารถเกิดอารมณ์อะไรก็ได้เช่นโมโห โมโหทะเลาะกันได้เพราะอะไรครับ เพราะเรื่องเนี้ยเพราะเรื่องแบบเนี้ยนะครับ เราเกลียดคนอื่นได้ เพราะเพราะเราใจเราติดอยู่กับดุนยาติดอยู่กับทรัพย์ เราเกลียดคนนู้นคนนี้ได้ นี่คือสิ่งที่ทำให้ใจเรามันเปลี่ยนไปนะครับ เพราะสุดท้ายสกาดจึงกลายเป็นสิ่งที่มันบอกว่ามันจะซักฟอกใจเราได้ ถ้าเรา ปล่อยตัวเองจากดุนยาได้พร้อม พร้อมพร้อมที่จะปล่อยตัวเองจากดุนยาได้ นั่นหมายความว่าไงครับ หมายความว่าเราก็จะปล่อยวางในสิ่งหลายๆอย่างปล่อยวางหลายๆอย่าง เราก็จะไม่โกรธคนนู้นคนนี้นะครับ ถึงแม้เขาจะทำร้ายเรา โอเค เราสามารถให้อภัยได้ สามารถให้อภัยได้เรื่องระหว่างเขากับรัสพาตาาเป็นเรื่องของเขา แต่เราสามารถให้อภัยเขาได้ เราไม่ไม่คิด ใจของเราไม่ไม่ไม่ไม่เกิดความขุ่นเคือง อันนี้ไม่เกิดความหมุนหมอง อันนี้คือสิ่งที่สกาดจะทำงานของมันได้ แต่สกาดไม่ได้หมายความว่าต้องจ่ายเยอะ ๆ ไม่จำเป็นนะครับ อย่างที่บอกไปแล้ว วันมูฟูนบีอาฮดิฮิมอิตาอาฮดู อันนี้อีกข้อหนึ่งสำคัญมากก็คือ และรักษาสัญญา การรักษาสัญญาใช้ความอดทนไหม ใช้การรักษาสัญญาใช้ความอดทนเพราะรักษาสัญญาหมายถึงอะไรเมื่อสัญญาปุ๊บมันผูกพันตัวเราแล้วบอกพรุ่งนี้จะเจอกันสิบโมง แสดงว่าเป็นผูกพันตัวเองว่าต้องไปทันสิบโมงตื่นสายไม่ได้ ใช่ไหมนี่คือสัญญา สัญญามันผูกพันตัวเรา มันจึงทำให้เรานั้น ต้องกระทำตามสัญญาเราบอกว่าคนที่ปฏิบัติตามสัญญาเมื่อเขาได้ทำสัญญาแล้ว ทำไมเรื่องนี้สำคัญมากอะเรื่องการรักษาสัญญาเป็นเรื่องสำคัญมาก แม้กระทั่งว่าสัญญานั้นเนี่ยเราสามารถเก็บบทเรียนจากท่านรอซูลได้ด้วยซ้ำท่านรอซูลซอซัมเนี่ยในตอนที่ทำสัญญาสนที่สัญญาฮูไยเบียถ้าใครจำได้ แือปีที่ 7 หรือปีที่6ท่านรอซูลท่านรอซูลสัสามนั้น ตกลงทำสัญญากับบรรดามุชริกีนมักกะ ว่าจะสงบศึก 10 ปี จำได้ไหมครับ สงบศึก10ปีเราจะไม่รบกัน แต่ว่าในสัญญานั้นนอกเสียจากสัญญาสงบศึกและมีสัญญาที่เราเสียเปรียบอย่างมาก เสียเปรียบอะไรอ่ะอย่างเช่น ถ้าหากว่ามีคนกุเรชหนีมาอยู่กับฝ่ายมุสลิม มุสลิมต้องส่งคืนให้ แต่ถ้าหากมีคนมุสลิมหนีไปอยู่กับฝ่ายกุเรชฝ่ายกุเรชไม่ต้องส่งคืน อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าอะไรครับ สัญญาแบบนี้เป็นสัญญาที่เราเสียเปรียบนะ เราเสียเปรียบเยอะนะครับ เป็นสัญญาที่เราเสียเปรียบเราถูกเอาเปรียบจากสัญญาแบบนี้ แต่ถ้าเราซูเซ็นสัญญานี้ ถ้าเราซูเซ็นสัญญานี้ ถ้าเราซูเซ็นสัญญานี้ มีบางคนไม่พอใจด้วยซ้ำนะครับซาบ้าบางคนรู้สึกว่าทำไมเราต้องไปทำตามสัญญาแบบนี้ซาบ้าบางคนนะครับ บอกทำไมเราต้องทำไมเราต้องยอมยอมยอมไปเซ็นสัญญาแบบนี้ รู้สึกตั้งคำถามกับถ้าเราซูน ทารซูลบอกว่านี่คือพระประสงค์ของลอสบาตาลานี่คือพระประสงค์แล้วทุกคนก็เลยจบ จบพระบอกว่าลอสประสงค์เลยเลิกเลิกถามแล้วเพราะอะไรครับพ่อลอสบาบอกว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นสัญญาที่เราเสียเปรียบก็ตาม แต่เราก็ต้องปฏิบัติตาม เราก็ต้องปฏิบัติตาม แล้วการปฏิบัติตามสัญญาในครั้งนั้นน่ะมันนำมาสู่ความดีงามอันมากมาย สุดท้ายมุสลิมสามารถพิชิตนครมักกะได้ก็ด้วยกับ สัญญานี้ถึงแม้เราจะเสียเปรียบเห็นไหมครับ แสดงว่าสัญญานั้นน่ะมันบังคับเราถึงแม้เราจะต้องกล้ำกลืนที่จะทำตามสัญญาเราก็ต้องทำ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญมากว่าหลาย ๆคนคิดว่า เอ้พอสัญญาไม่เป็นประโยชน์กับตัวเรา เราก็เบี้ยวเสียง่ายๆนะสัญญาเราทำทุกวันนะครับ ซื้อขายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา การแต่งงานเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา การเช่าการเช่าบ้านอยู่ก็เป็นสัญญาใช่ไหมครับ ทุกอย่างเป็นเรื่องของสัญญาหมดเลย แล้วเรารักษาสัญญาเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหน นี่คือสิ่งที่เป็นคำถามเอาเราบอกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความดี ส่วนหนึ่งของความดีที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นอายะนะครับอายะที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยตั้งแต่ต้นอายะอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลบิรอัลบิรก็คือความดีในความดีคือแบบนี้ เพราะฉะนั้นการทำความดีแบบเนี้ยมันคือต้องอาศัยความยุติมันต้องอาศัยความอดทนตลอดวัซซาบิรีนฟิลบะซานี่ไงคำว่าซาบาร์อยู่ตรงเนี้ย เพราะนั้นแล้วคนที่อดทนต่ออัลบาซะบาซะคืออะไรครับบาซะก็คือความยากลำบาก ซึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คาว่าบาซะอย่างเดียวพงตามด้วยคาว่าดาระวัลบาซะอีวัดดระสองคำนี้คนที่อดทนต่อความยากลำบาก นักวิชาการอธิบายว่าบาซะหมายถึงความยากลำบากทางกายกายเช่นเจ็บป่วย เป็นความยากลำบากทางกาย หรือประสบอุบัติเหตุเป็นความยากลำบากทางกายวัดดระหรือบางครั้งไม่ใช่ความยากลำบากทางกาย แต่เป็นความบีบคั้นทางจิตใจ เป็นความบีบคั้นทางจิตใจ เช่นการสูญเสียคนที่รักอย่างนี้เป็นดระท่านรอซูลสลามนั้น สูญเสียท่านฮัมซาไปในสงครามอูฮุดเป็น เป็นครั้งหนึ่งในหลายในในไม่กี่ครั้งที่บรรดาซอบ้าเห็นน้ำตาของท่านรอซูลแสดงว่าอะไรครับ นี่คืออะไร นี่คือสิ่งที่แสดงว่ามันคือความอดทนต่อตระ ความบีบคั้นในจิตใจ อัลลอฮ์บอกว่าซาบิรีนฟิลบาซาอิวัดดาราอิวะฮีนัลบาสและในขณะที่ถูกทดสอบอัลลอฮ์ย้ำตั้งหลักสามครั้งนะ เมื่อกี้บอกว่าอดทนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้น เป็นความยากลำบากในอดีต หรือ อดทนต่อสิ่งที่มันบีบคั้นในจิตใจ และอดทนต่อการถูกทรมานอัลบาสถูกทรมานได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจในขณะนั้นอดทนแสดงว่าครับแสดงว่าความอดทนมันใช้ตลอดเวลา ตั้งแต่เกิดทันทีที่เราประสงค์จะทดสอบเขาสมมติเกิดบัติเหตุปุ๊บหลังจากเกิดบัติเหตุต้องอดทน ในตอนเกิดบัติเหตุก็ต้องอดทน ทั้งตอนที่เกิดและหลังจากนั้นต้องต่างต้องอดทนทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกอูลาอิกัลลาซีนะซอดากูคนเหล่านี้แหละคือคนที่ซอดากู คุณไหมคุณไหมครับคำนี้แหละเมื่อกี้ที่บอกว่าอัสซอเดกี้นะวัสซอเดกาคนที่อดทนเหล่านี้คนที่ทำได้เหล่านี้จะเรียกว่าคนที่เป็นซอดิกินเป็นคนที่ยึดมั่นโดยแท้ ยึดมั่นอย่างแท้จริงเป็นซิดอย่างแท้จริงนะครับ ราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าที่เราพูดมาเรื่องความอดทนนะครับ ความอดทนแทรกอยู่ในทุกๆขั้นตอน ในทุกๆขั้นตอน คุณจะขยับจากความเป็นอิสลามไปสู่อีมานต้องอดทน จากอีมานคุณจะขยับไปสู่ฐานะอื่นๆ ฐานะของซอดีกีนคุณต้องอดทน เพราะไม่งั้นแล้วเราจะไปไม่ถึงตรงนั้น เราจะขยับจากฐานะของซอดีกินไปสู่ฐานะของซาคิรีนัลลอฮักกะซีรอเราก็ต้องอดทน ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นความอดทนจึงแทรกอยู่ตลอดแล้ว สุดท้ายถ้าเราอดทน มันจะขับเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้า เราจะขยับไปสู่ฐานะที่สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น แล้ว เราจะไปฐานะสุดท้ายก็คือ อูล่าอิกะฮูมุลมุตตะกูลนี่คือฐานะเดียวกับเมื่อกี้อัซาคิรินอัลลอฮ์ฮักะซีรอมุตตะกูลก็คือยับยั้งตัวเองจากความชั่ว และระลึกถึงอัลลอฮ์เสมอ เห็นอัลลอฮ์อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะมุตตะกูล นี่แหละคือมุตตะกูล คือบรรดาคนที่ยำเกรง คนยำเกรงเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นในอายะที่177 ของสุรบักรอกับอายะในสุรอาซาบเมื่อกี้ที่เราอ่านตรงกัน คือตรงกันคือพูดถึงฐานะของคนทั้งหลาย แต่ทั้งสองอายะจะบอกชัดเจนว่าคนที่จะไปผ่านไปสู่ สถานีข้างหน้าได้ สู่สถานะที่ก้าวไปสู่สูงขึ้นได้ก็คือคนที่อดทน เพราะฉะนั้น ถามถ้าถามตามหัวข้อว่าอดทนแล้วได้อะไร อดทนแล้วได้อะไร อดทนเนี่ยมันไม่ได้เห็นผลในตัวเองทีเดียวหรอก อดทนแล้วก็ได้รางวัลเลยก็ไม่ใช่นะครับ อดทนแล้วได้รางวัลเลยไม่ใช่ บางคนอดทนบอกอดทนแล้ว เดี๋ยวรอรางวัลในอาคิรอแต่อดทนมันต้องไปขับขับเคลื่อนเราไปสู่อย่างอื่น อดทนแล้วต้องทำให้เรายึดมั่นต่อคำสั่งของเราได้ อดทนแล้วต้องทำให้เรายับยั้งนับสู่ของเราได้ อดทนแล้วต้องทำให้เรานั้นทำความดีกับคนอื่นได้นี่แหละอดทนมันจึงเป็นเครื่องมือมันไม่ใช่เป้าหมายอยู่ตัวเองอะ่ะมันเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่จะนำเราไปข้างหน้า ไปสู่ฐานะสุดท้ายก็คือฐานะของผู้ที่ยำเกรง ฐานะของมุตตะกูล ก็เลยอยากจะบอกว่าง่ายที่สุดเลยสำหรับการทำความเข้าใจความอดทนก็คืออดทนทุกครั้งที่ระลึกตัวได้ อดทนทุกครั้งที่ระลึกตัวได้หมายความว่าเรามีสติตลอด มีสติตลอด อย่างที่มกเมื่อกี้บอกเขาว่าเซนซิทีฟก็คือต้องคิด ต้องตระหนัก ต้องทบทวน ทบทวนว่าเราทดสอบอะไรเราในวันนี้ เราบกพร่องอะไรไปในวันนี้ เมื่อเราเห็น เมื่อเรารู้ ถ้าเราไม่ต้องทนเราไม่เห็นเราไม่รู้ ถ้าเมื่อเราเห็นเมื่อเรารู้แล้ว เราก็ทำงานแล้วก็อดทนกับการทำงานนั้น นี่แหละคือการขับเคลื่อนไปสู่ความพระพทัยของรัสบานาหัวตาลาก็คงคิดว่า น่าจะพอดีนะครับสำหรับเวลานี้มีคำถามไหมครับเออเผื่ออยากถาม มีใครถามได้ไหมครับ เหมือนไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีคงเบื่อหน้าผมแล้วแหละวันนี้สองชั่วโมงแล้วนะครับ ก็คงวันนี้ออามีอามี โอเค การยกมือขอดุอาเป็นมารยาทเป็นมารยาท การยกมือขอดุอาเป็นมารยาทครับก็เป็นก็เป็นมารยาทเหมือนกันยกได้ครับ ครับ มันมีที่ของมัน อ๋อ มันมีที่ของมันครับ อ่ะก็มีอีกไหม มีอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ก็คงพูดเล่นๆเดี๋ยวอ่ะอ่ะ ถูกครับก็นี่ไงอัลมูฟูนบีอาฮดิฮิมถูกครับนี่ไงก็คือเมื่อกี้สัญญา สัญญาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อ ก็ไปสัญญาเขาไว้ ถ้าไม่สัญญาก็ไม่เป็นไรบอกไม่เอาวันนี้ ไม่ได้บอกพรุ่งนี้จะไปเอาไม่ไม่ไม่ไม่ถ้าสัญญาแล้วต้องไป สัญญาแล้วต้องไปครับพราะบอกก็ต้องไปคือนิสัยคนนิสัยเราเป็นอย่างหนึ่งก็คือ บางครั้งพอใครถามว่าไปไหมบอกอินชาอัลลอฮ์เราชอบใช้คํำนี้บางที อินชาอัลลอฮ์คือเหมือนกับ ปฏิเสธแบบปฏิเสธแบบเกรงใจก็คือเอาคุมเครือไว้ก่อน ซึ่งถ้าเราทำอะไรแบบคุมเครือเนี่ยชีวิตเราก็คุมเครือนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเราบอกว่าโอเคพรุ่งนี้เราจะไป เราก็ต้องไปนะครับ เราก็ต้องไป ถ้าเราบอกว่าเราพรุ่งนี้เราจะมาซื้อสินค้าของเขานะครับ ในหมายความว่าปากเราต้องตรงกับใจนะ ถ้าเกิดใจเราคิดบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปแต่เราไม่ไปอ่ะเฮ้ยเฉยๆไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจจะไปแสดงว่าเราโกหกนะครับ แสดงว่าถ้าไม่ไปเนี่ยผิดไปเนี่ยถึงจะถูกที่เมื่อกี้บอกไงว่าที่เมื่อกี้บอกไงครับว่าวันโมฟูนบีอาดิฮิมอิดาอาฮัดู คนที่รักษาสัญญาเมื่อเขาได้ทำการสัญญาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความดีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปเนี่ยผิดนะครับโอเคนะครับ ก็คงฝากแค่นี้นะครับบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ อัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ belakang Alhamdulillah Alhamdulillah